ค่ะ และนอกจากเราสามารถจะจัดการเว็บไซต์ของเราบน WordPress ได้แล้ว ทาง WordPress ได้มีการนำแอปพลิเคชันนะคะ ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และก็ iOS เห็นไหมล่ะคะว่า สะดวกกับผู้ประกอบการยุคใหม่มากๆเลยค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้สร้าง บล็อกใน WordPress ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ทั้งจัดการเมนูสร้างร้านค้า หน้าร้านต่างๆเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนะคะ WordPress ก็มีแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถทำให้เราเนี่ย จัดการบล็อกของเราได้ทุกที่ ทุกเวลานะคะ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็โพสต์ได้เลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะสำหรับใครที่ใช้ iOS นะคะ เรามาลองดูว่าเราจะเราจะดาวน์โหลดได้ยังไง นะคะแล้วก็ไปที่ App Store จากนั้นนะคะ ก็พิมพ์คำว่า WordPress ไปได้เลย W O R D P R D W S นะคะ จากนั้นก็จะขึ้นเป็นตัวไอคอน WordPress นะคะ เดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง เราสามารถที่จะจัดการโพสต์ จัดการความคิดเห็นต่างๆ เวลามีลูกค้ามาคอมเมนต์นะคะ แก้ไขหน้าเมนูนะคะ รวมถึงการอัปโหลดไฟล์ อัปโหลดร ภาพนะคะสื่อต่างๆ ก็สามารถที่จะจัดการได้ในนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะ ก็กดดาวน์โหลดได้เลยใครที่ดาวน์โหลดแล้วนะคะ ก็ไปดูกันก็จะเป็นตัวไอคอนนะคะของ Workspace ค่ะหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ เข้ามาในเครื่องเราแล้วนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาลองล็อกอินนะคะ เข้าไปใช้งานกัน ก็คลิกที่ไอคอน จากนั้นนะคะก็จะมีให้เราใส่อีเมลหรือว่า username นะคะอ่าก็คือตัวนี้นี่ก็จะใช้อีเมลกับ username อันเดียวกัน กับที่เราสร้างกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ ใช้รหัสเดียวกันเลยอลองใส่ดูนะคะ สมมุติว่าเราใช้ s u m i t ก็กดต่อไป รหัสก็จะเป็นรหัสตัวเดียวกันนะคะ กับที่เราใช้สมัครเวิร์เพจเมื่อสักครู่นะคะ ็คลิกเข้าสู่ระบบนีนะคะ ก็จะเป็นหน้าตาของตัว Workspace นะคะที่อยู่ในแอปพลิเคชันของเรานะคะก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะคล้ายๆกับที่เราใช้กันสร้างบล็อกเมื่อสักครู่นะคะ